มา มา มา น้ำเต้าปูปลา น้ำเต้าปูปลาของเราว่าจังไดเอ้ยสเกตเตอร์เอ้ยฟรีฟรีเป็นสองตัวแล้วฟรีเป็นสองตัวแล้วขออีกหนึ่งตัวเพื่อเข้าฟรีเกมฮึบไม่มาว่ะ ไม่เป็นไรผมไม่เป็นไรไป ขออนุญาตขยับไปเบ็ดเจ็ดละกันนะครับเมื่อนะ เบ็ดโปรดผมเบ็ดโปรดผมมา เบ็ดโปรดต้องมาแบบโหดหน่อยนะเออสวยงามแล้วไปไงต่อ ขอไหลๆดิเพื่อน ขอไหลๆดิเพื่อน อย่าหยุดชะงักดีวะฮึบสวยไหลไป ไก่แจ้ ไก่แจ้ไม่ไหมขอเข้าฟงเข้าฟรีหน่อยมา สวยเนี่ยฟรีสปินมาแล้วสองตัวฟรีสปินมาสองตัวอีกแล้ว ขอหนึ่งตัวเท่านั้นเพื่อเข้าฟรีเกม ขอหนึ่งตัวเท่านั้น โอ้โหแม่งก็ยังไม่มาแม่งให้กูลุ้นทำไมนักหนาวะเนี่ยเออ ปลาว่าไงปลา ปลาก็ไม่มาโอ้โห รู้สึกว่าจะได้กลิ่นเน่าเฟมตั้งแต่เริ่มเลยนะขยับไปเป็นสิบแล้วนะเมื่อนะรู้สึกว่าจะได้กลิ่นตุุ่มาแต่ไกลเลย รู้สึกว่าได้กลิ่นตุุ่มาแต่ไกลเลยยังไงก็ไม่รู้แปลกๆนี่ไงคืนกราไปดอกนี้ แต่มันไม่ไหลให้ผมเลยวะ่ะคือมันแต่งแบบเต็มกราฟอยู่นะ แต่มันไม่ไหลให้ผมเลยอะได้อยู่ได้อยู่หรือเปล่าไม่รู้ ึบเออ ถึงกราบไปดอกนี้แล้วเป็นยังไงกันต่อล่ะครับแม่งนิ่งเลยไง เป็นยังไงต่อแม่งก็นิ่งเลยไง ไม่ลงไม่ไหลเลยเช็ดโคเออเอาหน่อยไหลๆไปเพื่อนไหลๆไปนั่นแหละปลาแล้วไปยังไงกันต่อผมจังหวะนี้ เอมาต่อนะสวยงามได้อยู่ได้อยู่เอาวาวะเอาวาวาวะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะเพื่อนนะ กระดาษท่านเป็นคนไหนสนใจตามผมมาเล่นนะครับนะ สามารถตามผมมาสมัครสล็อตในเมนที่กำหมดเอาไว้ได้เลยนะครับผมสมัครฟรีไม่ผ่านเอเย่นนะเพื่อนนะ แล้วก็รับวอลเล็ตด้วย นะครับผม จัดไปฮึบฮึบฮึบโอ้โหเอาหน่อยดีวะเอาหน่อยดีวะนี่ขึ้นกราฟมาอีกแล้วจังหวะนี้กุ้งว่าไงกุ้ง กุ้งช่องแรกกุ้งหายไปไหนปูมึงมาทำไมวะเนี่ยเป็ดยี่แม่งเลยกันไม่ไหวแล้วอะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ววัดใจไปอีกรอบหนึ่งมา เรานี่มันสายวัดใจจริงๆนะ จัดไปชุดใหญ่ไปกับพิบกรับผม โอ้โหโอ้โห แต่มันไม่ไหลผมจริงๆเนี่ยไม่ไหลยากไหลเย็นเหลือเกินว่ะ มันไหลยากไหลเย็นเหลือเกินว่ะรู้สึกว่าช่วงนี้น้ำเต้าปูปลาจะเน่าเฟะนะ ช่วงนี้น้ำเต้าปูปลาเน่าเฟะอยู่นะคือไม่ได้ทรงเลยครับผม ไม่มีทรงอะไรเลย ไม่มีซึงมีทรงอะไรทั้งนั้น ทรงเน่าอย่างเดียว น่าจะยับอยู่ครับผมเกมนี้ น่าจะยับอยู่เหลือ70บาทแล้วเช็ดโคกโอ้โห จุกจัดบอกเลยว่าจุกจัดมับเข้าให้เรียบร้อยหมดตูดจนได้นะเพื่อนนะโอเควันนี้ขอพาไปเท่านี้ก่อนเลยละกันนะครับ ผมถ้าใครชอบนี้ลืมกดไลค์ กดแชร์ กดติดตามรายังใจผมกันเช่นเคยด้วยนะเพื่อนนะถ้าอยากตามมาเล่นนะครับ ผมสามารถตามผมมาในเมนที่ผมดอได้เลยนะเพื่อนนะ สามารถตามมาสมัครสล็อตเอาไว้ได้เลยนะครับผมไม่ผ่านเอเย่นเนอเพื่อนรับบอลเล็ตด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเพื่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ